พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ยูนิตทำฟันพลังลมนิวเมติก ยูนิตทำฟันที่เราเห็นกันทั่วไปนั้น ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และใช้ระบบไฟฟ้าเป็นหลักนะครับ แต่ตอนนี้เรามียูนิตทำฟันพลังงานลม ผลงานคนไทย ซึ่งเด็ดตรงใช้ไฟน้อยมาก สามารถเคลื่อนย้ายได้ แถมยังออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน ถูกใจทั้งทันตแพทย์ทั้งคนไข้เลยค่ะ บริษัทไทยเดนทัลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดร่วมกับ สวทช ออกแบบและพัฒนายูนิตทำฟันพลังลมนิวเมติก ที่มีฟังก์ชันการใช้งานสะดวกสบายกว่าแบบเดิม ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งทันตแพทย์และคนไข้ยูนิตทำฟันพลังลมนิวเมติกนี้ ออกแบบโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าการลักน้ำซึ่งจะใช้ลมเป็นหลักจึงย้ายยูนิตไปใช้งานนอกสถานที่ได้ และในกรณีที่ไฟดับระบบดูดเลือด ดูดตำลายและด้ามกรอ ยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ลมที่เหลืออยู่ ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง10เท่า เมื่อเทียบกับการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า นวัตกรรมนี้ผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี โดย TMC สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000